ซื้อให้บ่ได้ขอเขาก็ซื่อให้คันบ่รับไว้มันกับผิดวินัยเขาถวายแล้วห้องบ่ใส่มันผิดศีลแท้ใดคนญาติคนโยม จังไดก็ขออนุโลมเด้อจังไดก็ขออนุโลมแนวคนญาติคนโยมอยากทันสมัย ัน้าพันแปดยาสูบจังวันก็บ่เคยได้รับยอนเพิ่นโทรศัพท์เข้ามานิมนต์บ่มาเป็นตารู้ตนบ่มาเป็นตารู้ตนผู้ล่างคนเพิ่นก็ฝากขอความ หลวงพ่อตาตูกตาบวม หลวงพ่อตาตูกตาบวมตื่นวินทบานก็บ่ทันยามเศร้าดีแต่มีมาคันโหล ดีแต่มีมาคันโหล พอได้โทรสั่งเคเอฟซีคันเป็นคือสูมือนี้ กันเป็นคือสูมือนี่หลวงพ่อว่าสิบ่ตายก็ยังเด้อเสียงดังกิกางเดึกดึกเสียงดังกิงกางผู้สาวสำน้อยโทรมาผิดเบอร์ห่วยหาลังเถื่อหลวงพ่อยืนเสือหานังเถื่อหลวงพ่อยืนเสือแล้วแต่เธอที่หลวงพ่อว่า ดึกดึกเดินเดินก็โทรมาปัดซองนันนาหาบาทก็หันใส่บ่ได้หอดคานำคาไฟบ่ได้หอดคานำคาไฟ เมามอเตอร์ไซค์ก็พอว่าขาดทุนยามสุดท้ายบุญดอกสีบุญกูสิให้บุญไปทางโทรศัพท์ให้สินให้พรไปทางข้อความ มาถามว่างวดนี้ตัวใดมาถามว่างวดนี้ตัวใดเอากระเบอลงท้ายของหลวงพ่อนันตีบ่โดนน้ำซุมนี่บ่ได้ นผ่อนทางโทรศัพท์เด้อคุณโยม เสียงดังกิ่งกางผู้สาวซ้ำหน่อยโทรมาผิดเบอร์ช่วยหานังเถือหลวงพ่อยืนเสือหานังเถือหลวงพ่อยืนเสือแล้วแต่เธอตี่หลวงพ่อว่าเดึกเดึกเดินเดินกระโทรมาบัดซองนันนะอาบาทกระหันใส่บ่ได้อดขานำขาไฟบ่ได้อดขานำขาไฟเมามอเตอร์ไซค์กระพอว่าขาดทุน ยามสูท้ายบุญดอกสีบุญกูสิให้บุญไปทางโทรศัพท์ให้สินให้พรไปทาง้อความมาถามว่างวดนี้ตัวใดมาถามว่างวดนี้ตัวใดเอากระเบอลงท้ายของหลวงพ่อนันตีบ่โดนน้ำซุ่มนี่บ่ใดขอพักไว้มองนี่สักก่อนหลวงพ่อบ่ได้รับได้นอนหลวงพ่อบ่ได้รับได้นอนขอเจริญพรทางโทรศัพท์เด้อ